ครับ ที่นี่คือวัดคิริวงครับซึ่งมีถ้ำแห่งหนึ่งนะครับ คืออยู่ตรงหน้านี้นะครับถ้ำถ้ำที่วัดคิริวงตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อยเพชรบุรีนะครับ ติดกับตำบลห้วยยางโทนปากท่อราชบุรีนะครับ ติดกับปากท่อเลยนะครับ วันนี้เราก็มาดูสถานการณ์แถวๆนี้นะครับ เพราะว่าโควิดเนี่ยระบาดไปทั่วเลยนะครับ เราก็เลยต้องมาดูชาวบ้านว่า เป็นอย่างไรมาสัมภาษณ์ มาพูดคุย ก็เป็นการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับ เปิด ที่นี่นี่ก็เป็นที่ Amazing อย่างหนึ่งนะครับ แต่เราไม่ได้เข้าไปในถ้ำนะครับเพราะว่า ไม่สะดวก มีค้างข่าวเยอะมั้งครับ เห็นชาวบ้านว่าอย่างนั้น แต่เราก็ ดูภูเขา สวยๆตัวนี้แล้วกันหนองชุมพลเหนือ วัดคีรีวงศ์ มีถ้ำสวยๆ ถ้ำอีมันก็ใกล้ๆสวิตเซอร์แลนด์เขาอีบิดนะครับ แต่นี่มันรู้สึกจะชื่อคล้าย ๆ กันไะถ้ำอีลิต วัดกิริวง นะครับ ก็จะก็จะขี่รถไปเรื่อย ๆ นะครับ ดูทิวทัศน์ไปว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับค่อย ๆ ไปนะครับขี่เร็วเดี๋ยวก็เจอชาวบ้าน นี่นะครับถ้ำอยู่ตรงนู้นนะครับ ไปข้างหลังไปด้านหลังก็จะเจอถ้ำ จะติดกับราชบุรีเลยนะครับ ตำบลนี้ตำบลหนองชุมพลเหนือไปนิดเดียวก็เป็นตำบลห้วยยางโทนราชบุรีวังมะนาว บ้านวังมะนาว เห็นไหมครับ ปากท่อ อบตวัดกิริวงเวลาเราเข้าถ้ำเราเข้าไปทางนี้ด้านนี้แล้วครับ างเข้า เป็นเขตของอำเภอปากท่อแล้วนะครับ ตรงนั้นเพชรบุรีเขตแดนเลยนะครับ ี้เป็นทุ่งเลี้ยงวัวชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มไถนานะครับบ้านห้วยน้อยวังมะนาว นะครับ ไปปากท่อ 12 กิโลราชบุรี 25 เพชรบุรี 42ตรงนี้ก็คือด้านเหนือของเพชรบุรี ติดกับราชบุรี นะครับ ับหลังฝนตก จะสวยนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่สวยนะ ี่ภูเขาสวยมาก หนองชุมชนเหนือ เขาย้อยเพชรบุรีติดกับตำบลห้วยยางโทนวังมะนาวปากท่อราชบุรีอำเภอปากท่อตำบลห้วยยางโทนบ้านวังมะนาว ติดกันนะครับ หนองชุมพลเหนือ ติดกันเลย เพชรบุรีตรงนี้ ด้านเหนือสุดของเพชรบุรี ใต้สุดของราชบุรี พวงมาลัยไว้ทางขวาหนูจะป้องตรงไป นี้มีบ้านหนองว่าอีกแล้วสะพังหนองว่าสะพัง ก็มีต้นตาลกับต้นมะพร้าวสลับกัน ต้นมะพร้าวก็เยอะต้นตาลก็เยอะนะครับ บ้านห้วยท่าช้าง แต่อยู่ในเขตอำเภอเขาย้อยไม่ใช่อำเภอเมืองนะครับห้วยท่าช้าง ว่าตรงไปเป็นบ้านไร่โคก ด้านขวาตรงไปหนองยาป้อง ตรงไปว่าลาด งหัวนาแหลมทอง ด้านเหนือของเพชรบุรีเนี่ยจะมีต้นตาลหนาแน่นกว่าที่อื่นนะครับ คือโอเคเกินคือ คือจะอยู่ คือเขาเขาจะปลูกกันทีไม่ห่างเหมือนเหมือนที่ประลาด ตรงตำบลหัวนา หัวนาบ้านแหลมทอง mà lạt Okay. ตรงนี้บันโป่งสลอดเออ พาไปดูวัดโพลอยสักหน่อย เพราะว่า มีลมวงบ่อยเหมือนกัน

เป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะครับ ยวจะไปตรงหนองกระปุนะครับ อบตหนองกระปุเพื่อไปสำรวจ หมู่บ้านนี้สักหน่อย นี่นะครับ อบตหนองกระปุ ติดกับวัดโพลอยเนี่ยครับบ้านห้วยคล้อง บ้านหนองโสน ตำบลห้วยคล้อง บ้านลาดหนองสนนะครับลืมไปหนองสนโไม่ใช่หนองโสน นี่ฮะชุมชนบ้านหนองโสนอยู่ตรงนี้เลย อ่านี่บริเวณนี้แหละครับ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลห้วยข้องอำเภอบ้านลาดนะครับ บ้านหนองสนหนองสนก็คือถิ่นกำเนิดของสนน้อยบ้านนานะครับนี่แหละครับ สนน้อยบ้านนา บ้านเขาอยู่ตรงนี้แหละคือบ้านหนองสนตำบลห้วยข้อง 可能。 ไล่หัวโลด โผล่ตรงหนองแกพอดีเลย กระดิกโยูเนี่ยนหนองแก นะครับรูปนี้ ไร่ฝางซอยสาม ไล่สะท้อนตรงนี้ตำรุครับตำบลตำรุที่ผ่านมาคือตำบลไร่สะท้อนอันนี้ตำบลตำรุก็ละหารใหญ่ละหารน้อยนะครับ เดี๋ยวจะผ่านละหารใหญ่ก่อนเราก็จะไปละหารน้อยตำบลตำรุ อ่านี่คือวัด วัดละหารน้อยใช่ไหมเออ วัดละหารน้อยครับ หลาน หลานใหญ่แล้วก็หายร้อย ตตำรวจอยู่ฝั่งนี้นะครับ แต่ฝั่งถนนด้านโน้นก็ตำรวจเหมือนกันนะครับ แต่ตัวบตออยู่ฝั่งนี้ ข้ามคลองชงประทานไปก็จะเป็นตำลุเหมือนกัน ตำบลเดียวกัน นี่นะครับ่างนี้คือวัดสาราเขื่อน มุมตรงนี้ครับวัดสาราเขื่อนเห็นไหมเห็นเมนไหมเออ ตาเผาศพอยู่ข้างหน้านี้เลย วัดก็ดูไม่ยากครับ นี่วัดสารเขื่อน วัดหาดทรายตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาด ทางไปร้านอาหารเปยวนนต้องผ่านวัดหาดทรายก่อน แต่เมื่อกี้เราผ่านแค่ปากทางนะครับ แต่ก็ไม่ไกลหรอกครับประมาณสักหกเจ็ดร้อยเมตร bien. างหน้าคือวัดมหาธาตุครับ ที่มีพระปรางห้ายอด ห้ายอดทำด้วยปูนปั้น แสดงฝีมือช่างปูนปั้นเพชรบุรีอันวิจิตรพิสดารสวยงาม บริเวณ หน้าวัดมหาธาตุนะครับ มาถึงตลาดสิ้นเดือนเรียกว่าตลาดสิ้นเดือน แต่มีกับข้าวขายทุกเย็นทุกวันตอนเย็นๆแต่ก็เริ่มบ่ายแก่ๆเป็นต้นไปก็มาซื้อหาได้อยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องรอถึงเย็นนะครับเนี่ย แต่ถ้าคนเพชรบุรีเก่าจะรู้ตรงนี้คือ ขนขนส่ง ขนส่งเก่า แต่ได้เลิกลาไปแล้ว ก็จะมาซื้อกับข้าวบริเวณนี้แล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ